กลับมานะคะเมื่อกี้เรามีปัญหาเรื่องของสัญญาณเล็กน้อยนะคะอ่ะเดี๋ยวหมอจะเริ่มฉีดแล้วนะคะ ตรงนี้เป็นไขมันที่นรองหมอคิดว่าต้องเอาออกเนาะหมอก็จะฉีดบริเวณที่หมอยาวออกเลย ฉีดไล่ไปเลยค่ะแล้วก็ตัวนี้ข้อดีนะคะ นอกจากที่ว่าจะลดไขมันได้ลดมากๆแล้วเนี่ยก็ยังสามารถที่จะยกกระชับใบหน้าได้ด้วย ในสำหรับคนที่สำหรับคนที่แก้มหย่อนคล้อยจากไขมันที่เยอะ ะคะใช้ตัวนี้ก็จะไขมันหายไปแล้วหน้าก็จะยกกระชับขึ้นเพิ่มขึ้นด้วย เป็นไงคะเจ็บไหมไม่เจ็บ ไม่เจ็บเลยใช่ปะมันเลิศจริงๆ มันเลิศจริงๆสำหรับคนที่กลัวเจ็บ ไม่ต้องกลัวเจ็บเลยนะคะ ตัวนี้หมอการันตีเลยว่าไม่เจ็บเลยค่ะ ไม่ เจ็บจริงๆเน่สองเข็มผ่านไปหน้านิ่งแบบ เหมือนมีความสุขเพราะรู้ว่ากำลังจะหลอกสามวัน ช่วยเรามาแล้ว ไม่เจ็บเลย นิดนึงมดกัดแล้วเหมือนรู้สึกตอนเข็นจิ้มใช่ไหมใช่คือ้าตัวยาตอนเดินนี่คือแบบ ไม่เจ็บชิลเลยอเอมันก็ชิลกดก็ได้เนาะใช่ไหมเดี๋ยวก่อน ใครมีคำถามถามได้นะคะใครมีคำถามถามได้นะ เรามาตอบกัน เมื่อกี้สัญญาณหายไปบ้าง แล้วก็ช่วงนี้หมอก็มีโปรโมชั่นด้วยนะ ตัวนี้ยรีบเข้ามานะจ๊ะมันเลิศมากนะ คือตรงไหนที่เรารู้สึกว่ามันเป็นส่วนเกินนะคะ เราก็เอามันออกเลยอย่าไปเก็บมันเอาไว้ ีหลายคนถามเข้ามาค่ะว่า เอ้ยแล้วมันจะอยู่ได้นานแค่ไหนหลังจากไขมันลดอะไรเงี้ยต้องมาฉีดแบับบ่อยแค่ไหน ตัวนี้นะคะถ้าไขมันลดแล้วนะจะลดเลยไม่กลับมาแล้วนะคะยกเว้นถ้าแต่ว่าเรามีน้ำหนักมากขึ้นเกิน 3กิโลไขมันมันก็จะพยายามหาที่ทางของมันพยายามหาที่ไปของมันนะเหมือนสะสมใหม่อ่าใช่เหมือนสะสมใหม่ มีคำถามไหมคะ ชิลมาก หน้าแบบชิลมากน่าชิวมาก ใช่ อันนี้สำหรับคนที่เพิ่งเข้ามานะว่าหมอกำลังทำอะไรอยู่ หมอกำลังใช้ตัวแฟตบอมนะคะ ตัวลดไขมันที่ดีที่สุด ของแอนเจลีคลินิกนะคะ ในการฉีดลดไขมันให้ อ๋อจริงๆนูนวดให้ดูเลยว่ามันจะเห็นความแตกต่างทันทีหลังมือเอาข้างนั้นไม่ใส่เข็มเดียว ขอลองนวดก่อนค่ะเพราะข้างขวาสามเข็มนะเดี๋ยวให้น้องพุ่งนวดให้ดู แล้วเดี๋ยวเราจะเห็นว่าแบบคือนวดปุ๊บระหายามันก็จะไปทำทำปิริยากับกับหน้าในเรื่องของการยกกระชับยกขึ้นก่อน แล้วก็ไขมันบางส่วนก็จะสลัดไป ตามงานวิจัยเขาบอกว่ามันลดได้ถึง 20%ทันทีหลังฉีด และหลังจากนั้นก็จะค่อยๆลดไปอีกเท่าที่หมอฉีดมาค่ะ ลูกค้าหมอเนี่ยก็จะฟีดแบ็กกลับมาภายใน 3 วัน ว่าแบบคุณหมอมันลงดีมากชอบมากเลยแบบมาซ้ำเลยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยปกติตัวนี้ก็จะซ้ำประมาณสักอาทิตย์ละครั้งนะคะ หรือถ้าบางคนแบบต้องไปรีบออกงานหรืออะไรอะค่ะเร็วสุดก็สักห้าวันก็ได้เลยสบายมาก แล้วก็ไม่มีอันตรายนะ ส่วนประกอบหลักๆก็คือเป็นพวกสมุนไพรธรรมชาติทั้งนั้นเลยนะคะมีคำถามไหมไม่มีเลยใช่ไหมยังค่ะแต่มีคนดูอยู่ใช่ไหมวันนี้เป็นวันเลิกดีนะคะ เป็นวันทำบุญคลินิกเนาะใครใครที่ยังไม่ใครที่ยังไม่ได้แอดไลน์แอดคลินิกวันนี้อย่าลืมแอดไลน์แอดคลินิกนะ ราะว่ามีโปรโมชั่นช่วงเย็นด็ดมากๆ ช่วงเย็นชาย มีทั้งแจกฟรีมีทั้งลดราคา มีทั้งแบบนู่นนั่นนี่ เต็มเลยค่ะ ง่ายๆเลยนะคะ เข้าไปที่ไลน์ไลน์ส่วนตัวของเราเองนะคะ แล้วก็กด add friend พิมพ์เครื่องหมาย add sign นำหน้าก่อน แล้วก็ตามด้วยชื่อของคลินิกคือ Angeli Clinic ติดกันไปเลยนะคะ A N J A L I C L I N I C เราก็จะเป็นเพื่อนกัน แล้วก็จะได้รับ ข่าวสารก่อนใครโปรโมชั่นก่อนใครแล้วก็พิเศษเฉพาะเพื่อนในไลน์แอดเท่านั้นเลย นะคะลูกค้าบอกว่ารอค่ะรอค่ะอ่ารอดูอ่ะลูกก็นึกอเห็นไหมเพราะว่าจริง ๆ ข้างขวาตัวเนี่ยใหญ่กว่าข้างซ้าย ก่อนหน้านี้นิดนึงในนี้เห็นชัดเลยชัดใช่ป่ะ เออเนี่ย ตรงนี้มันจะขึ้นไปเลยเนาะสั่นที่ข้างนี้แบบชัดไหมชัดนะอันนี้จะเป็นเออจริง อันนี้จะเป็นผลหลังทำทันทีจะเห็นว่าด้านเนี้ยหมอฉีดไป 3เข็มนะคะ แฟตที่มันป่องๆอยู่อะมันยุบไปนะคะแล้วก็หน้าก็ลิฟต์อัพขึ้นเลยข้างเดียว ข้างนี้ฉีดไปข้างเข็มหนึ่งให้ไปตนเข็มอย่างนี้เลยไปอย่างนี้แหละลองทดลองนะคะ แล้วก็อันนี้คือคือแค่ประมาณสัก15-20%เท่านั้นหลังจากนี้ 2-3 วันนะคะ น่าจะดีขึ้นกว่านี้อีก ไขมันก็จะลดลงกว่านี้อีกตุนดูกระจกจ้าไม่ใช่บอกว่าตัวแฟตตัวนี้คือแฟตที่ดีที่สุดแล้ว ใช่ เห็นปะเห็นไหมหน้านี้แบบ ก็แต่งงานหน้าแบบนี้แลละค่ะไม่ได้ทดลองให้เจ้าบ่าวคนึ่เห็นไม่ได้ อ้าวไม่ได้เหรอ ก็ได้เหรอ่าน้ำแข็งน้ำแข็งต่อต่อให้เจ้าบ่าวหน่อยไหนไหนแฟนๆที่ดูอยู่มีใครเห็นชัดบ้างคะ ขอหัวใจหน่อยสิคะ ขอหัวใจให้ให้น้องตูนหน่อยสิคะเป็นกำลังใจให้น้องตูนจะโดนอีกแล้วค่ะน้องตูนจะโดนอีกแล้วค่ะแข่งที่สองของเราเพลาน้องตูนมาทีหนึ่งชอบหนีไปถถาต้นไม้อะไรเราไปถนคถต้นไม้ขวดโดนจิ้ม มีแต่คนเขาอยากจิ้มนะมีแต่คนอยากได้นะัวเนี้ย ข็มที่สามแล้วเจ็บไหมคะน้องโดนไม่เจ็บเลยใช่ปะเข็มจริงจริงก็เจ็บแค่ตอนนิดเดียวมันไม่เข็มเล็ก ใช่เพราะว่ามันเป็นเข็มที่เล็กที่สุดเลยดีกว่าค่ะร้อยกว่ามาได้กี่เท่า โอ้โหเป็นคนละเรื่องกันใช่ไหมน้องโดนมันคนละระดับมาได้นีปริญญาเอกเอออันนี้อนุบาลอนุบาล วิตามินผิวเท่าไหร่ครับตอบตอบตอบคลังปะคะเห็นลูกค้าถามว่าตออกระปุก คือเรานับเป็นตอบคลังตอกคลังก็เหมือนกันเหมือนกันอ่ะกระปุกหนึ่งก็ขวดหนึ่งอ่าวิตามินผิวจะเป็นตัวที่ช่วยป้องกันแสงแดดได้นะตัวนี้จะไม่หมองไม่คล้ำง่ายๆ เวลาที่แบบต้องทำงานตากแดดนานๆค่ะ จะอยู่ที่ราคาพิเศษมากคือครั้งละ3,000บาทเท่านั้นนะ แล้วก็ถ้าเราซื้อเป็นคอร์สก็จะมีโปรโมชั่นให้อีก จริงๆจะบอกว่าส่วนใหญ่ที่เราแนะนำให้เป็นคอร์สเนี่ยเพราะว่าอะไรคะ เพราะว่าเราอยากให้ได้ผลที่ต่อเนื่องต่ออยากให้ทำต่อเนื่องเพื่อผลที่ดีที่สุดของการแบบรักษาของคอร์สนั้นๆ เพราะบางทีถ้าเราทำแล้วเราไม่สม่ำเสมออะค่ะ มันก็เหมือนการบำรุงหรือการรักษาที่มันไม่ต่อเนื่องมันก็จะไม่ได้ผลเท่าที่ควร คือดีไหมมันก็ดีขึ้นแหละ แต่ว่ามันจะไม่ไม่ดีมันดีได้อีกอะถ้ายิ่ทำสม่ำเสมอมันจะดีขึ้นเรื่อย ๆ จนแบบเรารู้สึกว่าเออเราอาจจะไม่ต้องบำรุงมากขนาดนี้แล้ว หลังจากครบคอร์สอะไรอย่างเงี้ยจค่ะริงๆบอกว่าเหมือนกินผักนะเนาะเหมือนกินวันเดียวกับกินทุกวันตอนนี้อืมใช่เหมือนกินวันเดียวกิโลนึงกับกินทุกวันวันละสิบกรัมอะไรอย่างเงี้ยมันก็เทียบเท่ากันไม่ได้ก้มหน้าไอ้หลับตานี่คืออะไรเป็นลมไม่ใช่นี่เข็มสุดท้ายแล้วจ้าชิลมากค่ะ เ็แล้วหรออ้อยเข็มหนงเข็มนึ่ขอบคุณิบพอดีวันนี้นะคะ ปกติหน้าหนึ่งอะค่ะทั้งหน้าทั้งเหนียงเนี่ยหมอก็จะใช้ประมาณสิบเข็มนะคะ ก็จะเห็นผลแบบเว้ามากๆเลยตั้งแต่ครั้งแรกๆเลยอันนี้คือคอร์สเจ้าบ่าวเนาะขอก้มหนก้มหนก้มอ่าเขาจะต้องแบบใช้หน้าเดือนหน้าแล้วจริงอีกยี่สิบห้าวันเองอะไม่ถึงเดือนหน้าเสร็จแล้ว เย่ไม่ต้องไปวิ่งแล้วเย่เย่เย่อันนี้เป็นของเจ้าสาวอ๋อของมาเล่ด้วยใช่ไหมคูนคุณเอามาเล่ด้วยใช่ไหมเจ้าเจ้าสาวของมาทำนะเอามาเล่ให้หมองคุณน้องเดี๋ยวน้องน้อย น่าจะได้เวลาแล้วนะ ดี๋ยวใครมีคำถามถามได้เลยนะคะ แล้วก็เดี๋ยวระหว่างนี้ต่อไปนะคะ เราก็จะบำรุงหน้าเจ้าหมาด้วยตัวมาเด์คอลลาเจนนะคะ มาเด์คอลลาเจนสำหรับของน้องตูนเนี่ย จะช่วยในเรื่องอะไร คือจะช่วยในเรื่องของหลุมสิวรูขุมขนที่มันกว้าง ช่วยในเรื่องของหน้าที่มันมันมาก ๆทำให้แบบเป็นสิวง่าย ๆ อะไรเงี้ยค่ะก็จะทำให้ค่อย ๆ ดีขึ้น แต่ว่า มาเดียคาเจนมันไม่ใช่เป็นแบบมันไม่ใช่ยาที่แบบฉีดครั้งหนึ่งแล้วหายเลยทุกอย่างมันเป็นการบำรุงนะคะ ตัวตัวของมาเดียคอลาเจนนะคะจะเป็นมาเดียกับคอลลาเจนผสมกัน แล้วก็เป็นช่วยในเรื่องของการดีท็อกซ์ ผิวหน้า ขับของเสียออกจากใบหน้า แล้วก็ในขณะเดียวกันคอลลาเจนก็จะช่วยเติมพวกกลุ่มสิวพวกนี้ได้ทำให้หน้าชุ่มชื่นขึ้นนะคะ วิธีการฉีดมันก็จะฉีด16 จุดทั่วหน้า เราก็จะฉีดกันประมาณสัปดาห์ละครั้งเนาะเดี๋ยวยังไงวันนี้ค่ะ หมอเจ๊ขอลาแฟนๆไปก่อนนะคะ ถ้ามีคำถามอะไรก็สามารถถามมาได้ใต้คอมเมนต์หรือช่องทางที่สะดวกที่สุดเลยที่คุยกับหมอ ก็คือช่องทางไลน์แอดนะคะยังไงเดี๋ยวขอบคุณนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ